อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคครับผมขอกราบสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชม มาวันนี้เรามาเล่นเกมอียิปต์หน่อยนะผมเกมอียิปต์มาทำรางค้นดูตำนานนะครับผมเบ็ดห้าครับผมโอ้โหรางวัลสเก็ตเตอร์ตกมา 6 ตัวครับผมพี่น้องทุกท่านโอเค ดอกนี้เราเริ่มต้นที่คูณ 7 กันเลย ไปไม่ใช่คูณ7เดี๋ยวคูณ10 แต่ 7 รอบไปลุยแล้วผมมาดูครับผมนี้จะแตกหรือจะเกลือเออ เม็ดแรกมาจี้เม็ดนี้เคมาเป็นแถวโอ้โหพันสี่ร้อยสี่สิบเอ้ย ไม่ใช่อันนี้คือว่าไม้แรกนะเนี่ยโอ้โหไม้แรกเข้ามาอย่างนี้เลยงงไปเลยครับผมพี่น้อง โอ้โหงงดีครับผมอยากตามตามได้ด้านล่างครับผมอยากตามตามได้ด้านล่างนะโอ้โห เบ็ดน้อยสะเทือนโหสะเทือนทั้งโลกครับ ผมเอาไม่อยู่ฉุดไม่ไหวแล้วตอนนี้ ไปกันเลยครับผม ดังเวียาผมวันหยุดนี้หาอะไรทำไม่ได้มาหาเราเลยครับผมปั่นนะครับผมปั่นอย่างเดียวผมรับรองมีแต่ได้กับได้โอ้โหสิบมารู้เปล่าโอ้โหไหลไปเลยจ้า A ต่อเนื่องโอ้โหพันห้าร้อยเก้าสิบสามครับผม โอ้โห ช่วงนี้แจกหนักครับผมช่วงนี้แจกหนักจริงๆนะช่วงนี้แจกหนักจริงช่วงเวลานะผมเข้ามาเล่นนะห้าโมงครับผมช่วงเวลาห้าโมงถึงสองทุ่มนะห้าโมงถึงสองทุ่มนะลองเข้ามาเล่นกันดูเนาะห้าโมงถึงสองทุ่ม โห เข้าดีสุดๆ ครับผมพี่น้อง เข้าดีสุด ๆ จังหวะนี้ไม่รอใครแล้วจี้อีกแล้วเว้นนี้แต่ไม่มีตัวลง โอ้โหสองรอบสุดท้ายยังไง โอ้โหห้าหกสิบยังไงต่อ เอาละผมเป็นเรื่องแล้วเคเชื่อมต่อ โอ้โห แล้วเปลี่ยน อุ้ยเป็นวายช่องเชื่อมมาเอเมตรนี้สุดแถว โอ้โหสสออห้าส2,256 โอ้โหแต่ขนาดนี้ โลกดีครับผมไม่เล่นที่นี่จะเล่นที่ไหน ครับผมคลิกลิงก์ด้านล่างครับผมสามารถตามได้ด้านล่าง นะผมปักหมุดเอาไว้ให้แล้วเนาะตามได้แล้วผมใต้คอมเมนต์คลิกดูได้เลยนะผมวาร์ปไปเลยครับผมวาร์ปไปเลยวาร์ปต้องบอกเลยครับผมสุดไม่สุดอยู่ที่เราครับผมสุดไม่สุดอยู่ที่เรา ตามมาดูแล้วคุณจะไม่เสียใจเนาะแล้วก็มากลับมาคอมเมนต์บอกกันด้วยเนาะว่าได้กันไปเท่าไหร่เนาะแต่ว่าได้แน่นอน เออ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนแล้ว กดติดตามช่องของเราด้วยเนาะสำหรับพลาดของดีดีอย่างนี้จี้ อีกแล้วเป็นไงพันห้าร้อยสามสิบหกพันเข้าไปแล้ว โอ้โหสุดสุดเลยว่ะยอมอะครับผม คิวมาดิ คิวมาดิคิวมาดิ โอ้โหไม่มารู้เรื่องเข้าเครื่องเบื้องเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ผมแต่ขนาดนี้ ไม่ตามก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเอามาเพื่อให้ได้รับชมกันว่า เขาให้จริงแจกจริงดีจริงแล้วก็โปรดีจริงเนาะพอเข้าไปในวันหน้าผมจะเล่นอะไรให้ดูอีก แต่วันนี้ลองเล่นดูเนาะช่วงเวลา 5 โมงถึง 2 ทุ่มนะ5โมงถึง 2 ทุ่ม โอเค พราะก็หมในสัปดาห์หน้าวันนี้หลับก่อน สวัสดีครับ แต่โคตรหนักครับผมท่านผู้ชม เออไป